นะฮะแล้วยังมีไว้ลงไปกันอีกต่อเนื่องนะครับ ดูนี่ครับ ดูนี่ครับ มาสกัตเตอร์ให้ผมหมดแล้วนะฮะโอ้โหมาถึงแตกไป4,000 กว่าบาทนะฮะ4,957 บาทนะฮะท่านผู้ชม ผมเลิกเลยได้ไหมเนี่ย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 โอ้ยค้างอย่างนี้ผมไม่ดูแล้วก็ได้นะฮะเอ้ยไป ขออนุญาตไปที่เบ็ด30 บาทนะฮะ ก็อารมณ์จะ ตารางการเล่นก็จะคล้ายๆเกมพวกเสือ พวกแมวอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ย เป็นประมาณนี้ เอ้า มาถึงสแกตเตอร์เข้าอย่างนี้ก็หมุนฟรีนะ สแกตเตอร์3ตัวได้หมุนฟรี 1 ดอกนะฮะ 13อ่าหมุนฟรี 12 ครั้งนะฮะ ยังไงครับโหมาถึงเป็นเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ แล้วฟีเจอร์เขาโหฟีเจอร์เขาโหฟีเจอร์ยาว ถ้าคอมโบนะฮะ ถ้าเป็นหน้าเขาเรียกอะไร หน้ากากเหรอ หน้ากากสีทองเนี่ยฮะ ถ้าคอมโบจะเปลี่ยนเป็น Y นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยนะฮะที่เป็นสีทองทองเนี่ยเป็นตัว W เนี่ยฮะเนี่ยถ้ามีคอมโบต่อก็จะลงมานะแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีทองเนี่ยนะากากของเป็น Y นะครับ ผมแล้วก็อาจจะล็อกไว้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับช็อตนี้อ450 นะฮะลืมดูเงินรางวัลไปเลยนะดูแต่อธิบายให้แต่ท่านผู้ชมนะฮะดูดิครับ โอ้โหมีทั้งขึ้นมีทั้งลงลงเลยนะฮะโอ้ยมาถึง เป็นเรื่องเลยนะท่านผู้ชม เป็นเรื่องเลยนะครับ อุ้ย ไม่ได้มีแค่แถวเดียวนะครับ มีสองแถวเลยนะครับ โอ้ยเป็นเรื่องแล้วไงสำหรับเกมใหม่ ผมเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะท่านช้อนนี้690บาท โอ้ยมาถึงแตกดีเลยนะท่านผู้ชม ไปครับ ล็อกไปเรื่อยๆ โอ้โห เนี่ยถ้าไม่มีคอมโบต่อ มันก็จะ มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะหายไปเลยนะ เนี่ยแต่ถ้ามีมีคอมโบต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็มันจะล็อกลงมาขึ้นไปอย่างนั้นไปเอ้าบวกอีกสี่นะสแกตเตอร์เข้าสองตัวโอ้ยมาถึงผมแตกกระจุยกระจายเลยนะฮะท่านผู้ชม โอ้เสียดายนะครับ ถ้าสแกตเตอร์เข้ามาอีกตัว อ๋อ ถ้าเข้ามาตัวเดียวไม่ได้ฟรีเกมนะครับ ไม่ได้ฟรีเกมบวกขึ้นไปช็อตนี้450 บาท โอ้โหมาถึงแตก 2,000 กว่านะท่านผู้ชมโอ้โหวายเต็มกระดาน วายเต็ม 2 ช่องขนาดนี้เนี่ยจะมา โอ้โห สนุกครับ สนุกครับท่านผู้ชมนะกีเจอร์เอ้าสเก็ตเตอร์ลงมา 2 ตัวนี้จะบวกไปอีก4เกม นะะท่านผู้ชมนะ และแถมยังได้ลุ้น ฟรีในฟรีอีก โอ้โห เป็นเรื่องเลยนะท่านผู้ชมนะ แต่เกมนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะน่าจะไม่มีตัวคูณนะครับ จะไม่มีตัวคูณขึ้นไปนะแต่จะเป็นวายที่จะแบบล็อกให้เราอย่างนี้เรื่อยๆนะครับโอ้ยช็อตนี้เงินรางวัลเมกาอีก 1,432 บาท มาถึงเข้าฟรีฟรีเกมนะแล้วก็แตกกระจุยเลยนะท่านผู้ชมนะ แต่มา 4,000 กว่าถือว่าเยอะมากเลยนะครับ โอ้ย ช็อตนี้วายต็มประมาณ750 นะฮะแล้วยังมีไว้ลงไปกันอีกต่อเนื่องนะครับ ดูดิครับ ดูดิครับ มาสเก็ตเตอร์ให้ผมหมดแล้วนะฮะโอ้โหมาถึงแตกไป4,000 กว่าบาทนะฮะ 4,957 บาทนะฮะทุกผู้ชม ผมเลิกเลยได้ไหมเนี่ย โอ้โหมาถึงก็แตกให้ผมขนาดนี้แล้วก็ไปเพิ่มเบ็ดกันไปต่อนะครับผมขอเบ็ด 50บ้าง10 ทีนะท่านผู้ชมนะ เอาโอ้โหมัน มือมันอะไรมันจะหมานขนาดนี้นะผู้ชมนะ พอไล่เบ็ดขึ้นไปนี่ฟรีเกมเข้ามาเลยนะครับ เอาบวกไปอีกสี่โห ท่านผู้ชมนะ สนุกนะครับ สนุกนะฮะสำหรับเกมเกมใหม่ล่าสุดของค่ายพีจี ผมเพิ่งเคยลองเล่นเหมือนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมยังไม่ค่อยรู้ฟีเจอร์ ยังไม่ยังจะเข้าไปดูตารางการจ่ายเงิน แต่ว่ามัน มันไม่ มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันดูไม่ได้นะฮะ ช็อตจีบผมว่างั้นเลยได้ เอาไม่น่าชมเลยนะท่านผู้ชมนะ ช็อตนี้ ไม่น่าชมเลยนะครับ ขอไล่เบ็ดขึ้นมา50ชมปุ๊บเงียบกิฟเลยนะท่านผู้ชมนะ โอ้โห เงียบกฟิ์เลยนะครับ เงียบจริงนะฮะ แสดงว่าดอกแรกนี่ ผมฟุกแน่ เลยนะ เออ ใบโอโอเค ครับอันเวคอมโบลงมา ต่อไหม ไม่ต่อนะ แต่สนุกนะฮะ ภาพสวยมากนะฮะท่านผู้ชมสนุกมากนะครับดูดีวายลงไปคอมโบต่อโอ้โห อุ้ยโอ้ช็อตนี้พันสี่นะผมไม่ได้ดูเงินรางวัลนะดูแต่หน้ากราดทองนะเมื่อกี้ โอ้ สนุกครับ ไปผมขอไล่เบ็ดไปสักหนึ่งร้อยสิบทีก็พอเลยหว่านะท่านผู้ชมนะโอ้ถือว่าแตกมา ห้าพันนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหหมื่นหนึ่งไม่ได้แล้วนะ จะเหลือ 9,900 ผมอยากได้หมื่นหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนะ ผมขออีก 10 ทีไปครับผม สุดท้ายแล้วจริงๆ ได้ไม่ได้ก็พอแล้วดีกว่านะฮะ คอมโบลงไปเรื่อยๆ เออ โอ้โหโห ยังไงพอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG นะฮะฮาวายเอียนทิคินะฮะท่านผู้ชมใครที่อยากตามก็ไปตามกันได้นะครับก็ สำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมไปแล้วครับ สวัสดีครับผม